นี่น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมเท่าที่ดูแล้วฮอลเวย์ทั้งหมดก็สุดลงแค่นี้ นี่น่าจะเป็นคุกสุดท้ายและห้องสุดท้ายแล้วจริงๆ ใช่แล้วใช่แล้ว หันไหมบอกว่าท่าสัมผัสได้ถึง พลังงานอะไรบางอย่างละ ถ้าตามข่าวกรองก็ ทั้งสองคน เขาอยู่ในเซลล์สุดขอบฮอลเวย์นะครับ แต่แบบว่าแบบเออมึงทิ้งแผนเองแต่ตอนมึงเปิดตูประตูแรกข้างบนเนี่ยแบบแล้วเราจะเดินไปเฉยๆอย่างนี้ไม่มีใครขวางหรอเออว่ะ Elbow! Elbow! Elbow! e l b o เออเออเอให้ช่วยมาไม่ต้อง รีบวิ่งไป รีบไปแล้วหัวหน้าโดนยื้อไว้สุดชีวิตแล้ว แล้วเข้าเฮ้ยคลิปัวติดแพทเทิร์น เอ่ยวาจามาซะตัวเจ้า คือสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าแห่งโลกอนิเมะจริงหรือไม่หากท่านนับว่าใช่ก็ใช่ หากท่านนับว่าไม่ก็ไม่ มึงกวนตีนกว่าปล่าปล่าปล่าปล่า หากแต่นอกจากฐานะนั้น ตัวข้าเองก็มีชายชายที่วิเศษวิโสเพียงอย่างใดเพียงแต่เป็นชายที่เฝ้ามองโลกใบนี้และเชื่อมั่นในพูดมากว่ะ นไปแล้วนี่ตุหน้าใสนะตัวข้าเป็นชายแซ่จูมีนามรวมว่าจูกัดจิมส์ชชื่อแปลกๆนะ แล้วไงต่อล่ะเจ้าพนั้นบอกว่าถ้าท่านกินแก้วนั้นเข้าไปแล้ว ท่านจะเอ่ยถึงอนาคตที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ เรื่องนั้นข้าไม่อาจอธิบายด้วยคำพูดได้โปรดรับรู้มันด้วยความรู้สึกของท่านเสียเถิดแสงมันจ้าแล้วขนาดนี้ การกลับมาของโอเวอร์ลอดภาค 4 หลังจากหายไป 4 ปี สารต่อเรื่องราวในสติ้งอย่างดุดันเมดอินอบิสกลับมาเป็นซีรีส์แอนิเมะอีกครั้ง โดยคินวาซิตัสที่อับอายเพราะการทำผู้ก้าวโลกเมื่อซีซั่นที่แล้ว มาแก้มือ โยโกโซภาค 2นำความอัจฉริยะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากหายไปเกือบ 10 ปีจอมานพาร์ทไทม์ไม่อยากจะเชื่อ ด้วยความกล้าหาญของพวกท่าน บุกตรงเข้ามาและเอาบริลิกศักดิ์สิทธิ์มาให้ข้าเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของซีซั่นอนิเมะต่อไปมันบันดาลให้ข้า ได้สามารถใช้ภูมิปัญญาอันสูงสุดของข้าดันอนิเมะซีซั่นต่อไปให้ดูพีคมากยิ่งขึ้น ไม่อยากจะเชื่ออึ้งดูดูดูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าซีซั่นนี้มันมีแค่นี้จริง ๆอะฮะเมื่อกี้พูดอ t s จะบ้าหรือไง จะทำอะไรเนี่ยนันไม่ใช่เป้าหมายที่เราตามหาเหรอคุณน่าเกิดอะไรขึ้นในระยะตัวจับไม่มีเขาหรือว่าคุณแต่งโดนไปแล้วจริงๆ ยหัวหน้ามันบอกกูทีสิไม่รอเล่นเนอะ ไม่ใช่หรอก ตัวตัวนี้ก็เกณฑ์พวกเราพลาดแล้วพลาดเหรอทำไมกูไม่ตายวะ Nano Machine Son 你好，我是 John Cena。ง รั้งนี้ตัวจริงเลยอย่างนั้นเหรอ สงเป็นหัวลาบกลุ่มกบกอ้วกอชิงทงความฉลาด หลักแหลงของลือ ในฐานะตัวแทนของช่างจอง ไม่อยากจะเชื่อ ตัวผ่านไปขนาดนั้นเลยนะ แกยังไม่ตายกันเหรอ จริงๆอ้วจะต้องซีไปแล้ว แต่ว่าแต่กลางเต็งตัวลงหน้าของท่างชองอ้วยังมีชีวิตอยู่ และยังคงฉูลักใช้จักรพรรดิคงปักอยู่บังชองที่หน้าเป็นอย่างดี คนปัจจุบัน นี่อย่าบอกนะว่าทเชอว Tasher w ย s จิมมี่ฟ a ลลอนฮะ Jimmy Fallon，工作是主持人，但在电视节目名字《The Tonight Show》。什么？你给他们ท่านผู้นำขนาดนั้นเลยเหรอ แล้ว แล้วแล้วมันผิดพลาดได้ไงอะ อะไรอะงงหมดแล้วว่าจะบอกอะไรให้คนของลือ ไม่ได้ซีซัวมั่วตัวขอมุงหรือหนังเกาพุงผูกมั่วมั่วหรอกนะ แต่หากแต่คงของลือมันเป็นคงของลือจริงเปล่านะ เฮ้ยฝั่งนั้นเป็นไงบ้าง เฮ้ย ฮัลโหลพวกพวกนั้นพูดถูกแล้วคำถามคือครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้น ที่เราโดนรอกครั้งนี้ก็คือข้อมูลที่ผิดพลาด และข้อมูลข่าวกรองก็มีคนคนเดียวรับผิดชอบ หรือว่า ขอโทษนะ มันจำเป็นนะจะไปพ่องดิ คุณไม่จุกโทษให้ผมด้วย เพื่อที่ผมจะกลับไปเพอร์เฟกมากกว่าตอนนี้ เพื่อที่ผม จะได้คู่ควรอยู่กับเธออีกครั้งหนึ่ง Ferdinand. f e r d i n 大红船啊很 p o p a r d 传说。本是布 e 想养你，嘿，养你，养你，养你，养你，养你，养你，养你，养你，养你，养你，养你，养你，养你，养你，养你，养 a 养你，养你，养你，养你，养你，养ย养你，养你，ง你，养你，养你，养你，养你，养你，养 ที่พวกเราทุกคนอาศัยอยู่เป็นหนึ่ง ในมิติของมิติทับซ้อนทั้งหมด ตั้งแต่1ถึง99 มิติทั้งหลายแหล่ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไร แต่เราคาดการว่ามันถูกสร้างขึ้นมาจากตัวตนที่สูงส่งตัวตนหนึ่งโดยมีความตั้งใจส่วนลึกที่จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันของเขาผ่านขั้วมิติทั้งสองขั้วก็คือพระเจ้าแห่งโลกอนิเมะเขา มีตัวตนถึง 2 ตน ส่วนที่ล้มเหลวที่สุด และส่วนที่ตรงตามอุดมคติมากที่สุด และที่คุณรู้ว่าเป็นตัวปลอมก็เพราะว่า ใช่ เขาไม่ใช่สาวมหาลัยที่วาดรูปได้ไม่มีทางเพอร์เฟกหรอก ฮะ้่งจ่องถึงขนาดเดาการเคลื่อนไหวของพวกลือไล่แล้วนำตัวปอมมาล่อพวกลือ แล้วพวกเทวดาชะตากรรมสูงส่งก็เป็นใจ ให้เองโง่ที่ไม่รู้แม้กระทั่งพระเจ้าของฝั่งตัวเองว่าเป็นใคร ถือลิงไปกอกปากตัวปอมฮ่าฮ่าและตัวตนที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์เหล่านั้นที่อยู่ในมิติมากมาย ก็ถูกเรียกว่าตัวตนนรกเกณฑ์ใช่ไหมอืมได้เอกลักษณ์นิสัยใจคอและแม้กระทั่งความประสบความสำเร็จในชีวิตแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขั้วที่พวกเขาอยู่ชันมิติที่99ส่วนเธอคือมิติที่5 นี่มึงจะด่าว่ากูล้มเหลวอ่ะ อืมเออ โอเค เดี๋ยวก่อนนะ นี่เจ้า ฉันเองก็คือหนึ่งในตัวตนเหนือกฎเกณฑ์เดอะวอล์กเจเวนซิมสันและฝั่งนั้นก็ใช่เหมือนกัน แต่เป็นตัวตนจากมิติที่บิดเบี้ยวมิติที่ 100 ที่ไม่ควรจะมีอยู่ด้วยซ้ำ วันนี้กลับมากับ 2 อนิเมะประจำซีซั่นซัมเมอร์2022 กับผมแม่แม็กซ์คนเดิมนะรายการนี้จะพูดถึงอนิเมะว่ามันมีเรื่องหาอะไรบ้างมา22มาดูพร้อมๆกันพร้อมกับผมทำการบ้านมันนิดหน่อย พูดตามมุมมองของผม ไม่สัญญาด้วยซ้ำว่าจะพูดละเอียดทุกเรื่องนะเรื่องไหนที่ผมจะพูดผมก็จะพูดอะไรประมาณนั้น วันนี้อยากลองรีบดูสักครั้งหนึ่งอยากลองสปีดรันซีซั่นนี้ภาพรวมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดถึงตอนท้ายดีกว่า เปิดมาตรงแรกก็โหกลิ่นของความเก่านี่มาแต่ไกลเลยฮาตาระคุมาโอสมะหรือว่าจอมานพัทไม ภาค 2 หลงยุคมาได้ไงก็ไม่รู้はっきりしなさい魔王าダオ遠い世界の魔王なんだろถ้าย้อนกลับไปที่ภาคแรกครับ เขาทำตั้งแต่ปี 2013 เกือบ 9 ปี 10 ปี แต่แบบไม่นึกว่าจะกลับมาได้นะ ถ้าความป๊อปยุคนั้นนี่เรื่องนี้มันก็แทบจะเป็นท็อปท็อปซีซั่นเลยนะ ถ้าว่าเราตัดไอ้ไททันไป ผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ว่า เออ จะมีคนรอตามเรื่องนี้เยอะพอสมควรตอนมาประกาศภาค 2 ภาคแรกทำโดยไวท์ฟ็อกส่วนภาคนี้ทำโดยสามเฮิร์ตลองมาดูพีวีมาแล้วโห โชว์งานน้อยมาก โปรดักชั่นมันดูราคาถูกแปลกๆ มันไม่โชว์อะไรที่น่าอิมเพรสซีฟใน PV เลย แต่เราต้องอเข้าใจนะ เรื่องงานไรช่างมันดีไม่ดี มันเป็นเรื่องพูดคุยตลกตลกคอมเมดี้อะไรว่าไปใช่ไหมเออไรเส้นมันเปลี่ยนนะเข้าใจไรเส้นมันเปลี่ยนให้มันดูแบบล้ำสมัยมากขึ้นไอ้เฮี้ยนี่ก็ดูเกย์มากขึ้นหน่อยนะ มันราคาถูกลงอ่ะ มันดูราคาถูกลงแบบแปลกๆนะ แต่มันถูกลงแล้วมันอาจจะไม่ส่งผลอะไรมากเพราะมันเป็นเรื่องในคอมเมดี้ส่วนนเองอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมทีมงานพอจะเห็นเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยครับพุ่งกลับเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วครับพุ่งกลับคนเดิมนี่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่า ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในจอมันพัทไามบ้างนะ แล้วก็เสียงพันยิ่งกว่าแต่เด็กเคียนนี่มันคือใครวะ ต่อเรื่องที่2ป๊อปพอๆกันเลย นั่นคือไอเรื่องเคียนี่ภาคสอง好き すりゃいいんだ彼女をお借りしますหลังจากเมื่อเราเกือบ 2 ปีที่แล้วที่โผล่ออกมาแล้วพวกเราทุกคนก็รู้สึกแฟนเช่าแล้วโอ้ยแค่ญี่ปุ่นชอบแฟนได้ด้วยโอ้ยเหมือนชาวทุกอย่างแล้วครับไอ้เฮียแล้วก็ด้วยความที่แบบผู้ติดตามเยอะขนาดนี้จนมันกลายเป็นป๊อปปูล่าดับ 2พิสูจน์ครับว่า ฐานแฟนเรื่องนี้มันก็เยอะพอสมควรนะ โอ้ดูไวฟุแต่ละคนครับแม่งอยู่ในหน้าปกเนี่ยหน้าปกครับทำสวยนะครับทำสวยนะบอกก่อนทำสวย แต่ไม่ใครจะว่าไงช่างแต่กูรู้สึกว่า กูคินอะไอ้เหี้ยเอาว่ากูคินแล้วกันนี้เหี้ยแบบทุกทุกการกระทำของพระเอก โอ้ตาย แฟนเรื่องนี้ ผมคุยหลังไมค์เขาบ่นเรื่องนี้ยับเหมือนกันว่าแบบเออกูตามดู พวกกูอยากจะรู้ว่ามันน่าสมเพชขนาดไหนการการเดินเรื่องที่แบบกว่าเรื่องนี้จะจบลงก็คงจบหลังวันพีชหรือไม่คนนั้นแน่ๆเลยถ้าเดินเรื่องประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆ บางหงานะ ถ้าคนตามอยู่ผมก็เข้าใจครับน้องๆน่ารักครับแล้วก็ กูรู้สึกว่ากูไม่เข้าใจคนที่ตามต่อแล้วขอโทษกูขอโทษที่ทำตัวไม่เข้าใจคนอื่น งานส่วนใหญ่ก็น่าจะต้องเหมือนเดิม ผมคิดว่ากูได้คนทำเพลงเป็นฮันนี่เวิร์กกับชิโกะด้วย โอ้โหกอดศิลปินของเหล่าวีฟตัวปริ้นเลยมั้ยเนี่ยไอ้เฮียเรื่องที่แล้วผมไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะว่าผมไม่แคร์แต่เรื่องนี้แป้งแคร์นะ และแน่นอนถ้าผมจะพูดว่ายิ่งใหญ่สุดในซีซั่นนี้คงจะไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะ ใช่มันคลิปกูใครจะว่าอะไรและนี่คือการกลับมาของโอเวอร์ลอดภาค4 โดยแม็กเฮาคนดีคนเดิม 繁栄があるということ世界で今一番不幸なのはこの私だหลังจากจบซีซั่นที่แล้วในช่วงปี2018ก็ใช้เวลาถึงเกือบ 4 ปี แฟนๆ ต่างดีใจ โห่ร้องแคบจะดังสนั่นปัตพี ว่า โอ้ พวกเขาพูดถึงม้าไฟ What ไม่กี่วิเองไม่กี่วิเองนี่ดูมีอยาก นี่โอ้โห เปิดมาม้าไฟก่อนเลย แล้วทุกคนก็ร้องโหม้าไฟโหแล้วม้าไฟมันไปเฮียอะไรวะ แต่เขาให้กันจริงจังมากนะเขาไฮปม้าไฟกันจริงจังว่า อย่างน้อยก็ทือที่ที่ผมไปแล้วกันเออกูก็เชื่อแล้วแหะว่าม้าไฟดีไม่รู้เหมือนกันว่า เพราะอะไรแต่กูเชื่อ ก็นั่นแหละครับภาคแรกภาคหนึ่ง CG ดินน้ำมันเอามาขายแบบหน้าด้าน ๆ ขนาดไหนก็ทำแบบนั้นแหละครับเพราะอัวหลอดทำหีทำหีอยังไงก็ขายได้ มันเป็นเรื่องที่ขายเซตติ้งมากกว่าขายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพล็อต ของมันโลกอันกว้างใหญ่ แล้วก็ potential ต่างๆนานามากกว่า ถึงจะมีใครแคร์ยามจะแคร์ว่า โอ้ งานแย่ แต่ก็ต้องยอมรับว่าเนื้อเรื่องแล้วก็เหตุการณ์ของเซตติ้งมันก็ยังดูน่าติดตามอยู่ดี และตอนนี้ก็สัมพันธ์กับสถานการณ์ของแมทเฮาส์นะ แมทเฮาส์เนี่ยกำลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วการกลับมาอีกครั้งของเขาเนี่ยแม่ง เฮียเพราะฉะนั้นการจะโลดผลโจรทยานกลับมาครับคือการกอดขาซีรีส์ที่ทำยังไงก็ขายได้ โอ้ยเพราะงั้นโอเวอร์ลอดครับภาค1ภาค2ภาค3เป็นไงภาค4กูว่าเป็นงั้นแหละ แต่ในทางที่ดีไงก็อย่างน้อยมันเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนชอบอะภาคนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนก็ชอบ คิดว่านะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนรอคอยมานานเช่นกัน แต่กระแสหายจะน้อยกว่าหน่อย เกือบกี่ปีแล้วเนี่ยกับผลงานเพชรน้ำหนึ่งลูกมหาราชพูดเปิดอย่างแบบ ลิเกไอเหี้ย Made in Abyss ลสจิสึโนโอกองเขียวทั้งทั้งที่เมดอินดียสมันดีกว่านะ แต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายความภูมิใจของคินิมาซิตัสอยู่ที่พูกาโลเรื่องที่นี่แน่ มันเป็นความที่มันเป็นไตเติ้ลใหญ่แล้วก็เป็นไตเติลที่หลาย ๆ คนรอติดตามมันเต็มที่อยู่แล้ว แล้วต้องทำอย่างประณีตนะ ถ้าไม่ทำอย่างประณีตมันก็จะไม่ ตำนานถ้าภาคหนึ่งถูกปะเพราะงั้นก็แอบการันตีได้แม้ว่าผมจะไม่ค่อยแน่ใจว่าทีมงานจะมีใครบ้าง คุณภาพสไตล์เดิมอะไรประมาณนั้นนะ เท่าที่ไปดูพีวีมาอารมณ์มันก็ไม่เปลี่ยนเยอะขนาดนั้น สุดท้ายแล้วนักสำรวจจิ๋ว2 คนกับเฟอร์รี่เกงหนึ่งตัวเนี่ย เขาจะเดินทางแล้วก็ไปเจออะไรกันต่อ ในอาร์คนี้นะ ในอาร์คนี้ในภาคนี้นะแต่ว่าที่ชัวร์กว่าคือม้าไฟ นี่ไม่มีแน่นอนนะบิดเนี่ยยังไม่พ้นภาคต่อครับ ภาคต่อนี่มาเรื่อยครับคลองซีซั่นเรื่อยๆ ในสุดก็มาจะได้ครับกับโยโกโซหรือว่าห้องเรียนยอดคนภาค2นั่นเอง再び幕を開けるテレビアニメーション「ようこそ実力至上主義の教室へ」セカンドシーズン 2022年7月ก็ต้องบอกก่อนครับว่าผมไม่ได้ดู สักตอนของซีซั่นนี้เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเรื่องไหนก็ช่าง แต่บางเรื่องก็จะฉายแล้วตอนที่ผมอัดอยู่ และเรื่องนี้ก็ฉายแล้วนะ่แป8คะแนนโอ้โหถ้าเปิดมาขนาดนี้ก็รู้เลยเปล่าว่าแฟนเขาเยอะขนาดไหนอะเรื่องอะมันมีคนอวยมันมีคนอะไรขนาดไหนเลเช่ยังคงทำเหมือนเดิมครับ แล้วก็ทีมงานก็สไตล์เดิมมีพ่วงพุ่งกลับมาเพิ่มอีกคนนึงเพื่อมาที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่น่าฝึกงานแน่เฮียแม่งประสบการณ์การทำงานก็เยอะอยู่ แต่ ผลงานที่กำกับก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้น เขากำกับคลาสรูมอีลีภาคสองแล้วเนี่ย โอ้ยภาคหนึ่งก็ไม่ได้อัปเดตดีนะเนี่ยนะ กูหวังว่ากูจะเข้าใจผิดแล้วกัน มันขนาดนั้นเลยเหรอวะ แล้วภาคนี้โอ้โหยิ่งปรากฏนางเอกตัวจริงออกมาแล้ว น้องแกวไหมนะ ไอ้เฮียโดนคุณโดนสปอยจะตายหายแล้วเนี่ยไอ้เฮียสุดท้ายแล้วภาคนี้มันจะดีไม่ดี และพี่เคียวตะกาของเราเนี่ย จริง ๆ แล้วเขาเป็นโคชแชทแห่งศตวรรษหรือว่าเป็นศาสดาเด็กเบียวเฉยๆกันแน่รอดูดีกว่า เท่มาไม่รู้ แต่ที่แน่ๆม้าไฟก็เท่เหมือนกัน ดู ม้าไฟก็เท่เหมือนกันไม่ต้องเป็นคนก็ได้ โอ้ ต่อมาครับ อ่านี่เรื่อง ลูก รักจีซีสตาร์ดันมาจีโอเผอแป๊บเดียว แม่งในที่สุดก็มาถึง ภาค 4 จะได้นะ ถึงแม้ดามาจิจะโด่งดังครับ แต่ผมไม่ได้ดูภาค 2 ภาค 3 แล้วภาค 4 นะผมบอก พูดกันตามตรงกันดูกระแส ทั้งความผิดหวังแล้วก็ความถูกใจในอนิเมะมันตีกันจนผมไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วว่าแฟนๆดามาจิเขาชอบดามาจิหรือเปล่าแต่ อย่างน้อยเชื่อได้อย่างหนึ่งคือ PV ทุกภาพมันไม่ได้ยินมันไม่เลวร้ายครับ ครั้งนี้เป็นการรวมตีครั้งยิ่งใหญ่เพื่อทำอะไรทุกอย่างเทเทเสียงของเราก็ยังเป็นสาวน้อย ที่น่าแบบแอคทีฟเหมือนเดิมอ่ะแต่ตอนนี้เราไม่น่าจะสนเขาแล้ว เราเ่าสนคนอื่น มันมีตัวเลือกให้ดูเยอะแยะใช่ไหมสาวแต่ละคนโอ้ยเบลคุงนี่ก็ยิ่งเท่เ้นไปใหญ่ เท่ขึ้นดูกลายเซ็ตขึ้นนะเดินกันแบบอ่าประมูล ใครจะแชทขึ้นใครจะกลายเซ็ตขึ้นก็ช่าง แต่มาไฟเนี่ย เท่เสมอต้นเสมอปลายนะโตเราผ่านพายุภาคต่อมาแล้ว ถึงแม้ ในอนาคตจะมีเพิ่ม แต่ตอนนี้ชัวร์ได้ว่า หลังจากนี้อีกภาคใหญ่ๆเนี่ยจะเป็น stand alone anime adopt มาใหม่หมดเลยนะ เริ่มต้นกันที่ เรื่องที่ 7 ของซีซั่นหรือเรื่องแรกที่ไม่ใช่ภาคต่อโยโปกาชิโนอุตะ Call of the Night หรือว่าหวั่นใจชำรุดมนุษย์ค้างคาว นั่นไม่น่าใช่ชื่อไทยนะ แต่กูชอบหวั่นใจชำรุดมนุษย์ค้างคาวทานมิกะิมัส 俺を吸血鬼にしてくださいจากที่เวลาผ่านมาหลาย ๆ ซีซั่นนะครับเอ่อไรเดนฟิลนี่ฟอร์มตกลงมาเรื่อยๆ เรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ๆในซีซั่นที่แล้วก็ทำเรื่อง น้องคาทโลปังเฉยเลย อย่างงงเลยเฮียอยู่ ๆ ก็มีกระแสเรื่องนี้แล้วก็พอได้ทำเรื่องนี้ไปมีกระแสปั๊บ ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นช่วงเวลาของการรีเทิร์นและกลับมาของลีดเดอร์ฟิลม มั้งนะแต่อย่างน้อย ทั้งโปรไฟล์ทั้งแนวแนวเรื่องก็น่าสนใจนะ เป็นเรื่องแนวเนี่ยมนมนดำดำคลึมคลึมหน่อยนะพระเอกของเราอยู่กูหยุดเรียนเนื่องจากประสบปัญหานอนไม่หลับนอนไม่หลับเป็นโรคนะครับเป็นโรคอินซอมเนียนะครับบอกก่อนที่ออกจากเรียนมาเนี่ยเพราะว่าแบบเออกูอึดอัดเต็มทนแล้วแล้วกูรู้สึกว่าแบบกูเดินตอนกลางคืนเนี่ยกูมีความสุขกว่าไปเรียนหรือใช้ชีวิตอีกไอ้เหี้ยวันดีคืนดีก็ไปเจอกับน้องผู้หญิงประหลาดคนหนึ่งคุยไปคุยมาอ้าวเฮ้ยกูจะได้เก็ตเลดเฉยแต่หารู้ไหมครับอยู่ๆก็โดน จึ๊กไปที่คอ และแน่นอนครับเอ่อพล็อตก็บอกชัดเจนแล้วเปล่าว่าน้องคนนี้เป็นแวมพายเออภูมิกับของเราคือ ภูมิกับโมโนกาตาลิเจนหลังของเรานั่นเองนะเอองานกำกับจะมีความอาร์ตของมันอยู่ใช่ไหมนางเอกก็ทำออกมาดูแอคทีฟมาก โอ้โหว่าถ้าเกิดว่าทำออกมาดีเนี่ยสนิหเอาเรื่องเลยนะเราก็มาดูพร้อมกันในวันที่ 8 นะ ผมสนใจมากพอสมควรเหมือนกัน แต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วก็ไม่เท่าม้าไฟ เพราะม้าไฟโคตรเท่ดูนี่ มีม้าไฟไหมเรื่องแบมพายไม่มีหรอกเฮียโอ้จอแปลว่าผลงานของโปรเจกต์นัมเบอร์ไนมามาฮะโนซึเรโกกะโมโตคาโนดัตเตะเอาแล้วไงยายแฟนเก่า ดันเป็นลูกสาวแม่ใหม่そういうとこนが่いนのよテレビアニメ「ママ母ะ連れ子ร元カノだった」ซีซั่นทา่แล้วโปรเจกต์นัมเบอร์ไนประสบความสำเร็จกับเรื่องอะไรนะ ตัวร้ายเนี่ยอพอแอบเรียกวาาประสบความสำเร็จได้เพราะกระแสมันก็เอาเรื่องเหมือนกัน แต่ย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยโปรเจกต์มันได้เต็มไปด้วยเรื่องมิดมิดต่อกลางกลางเยอะมากๆ ออกไปทางต่ำด้วยบางเรื่องเนี่ยน้ำมันนายในภาพรวมเลยเป็นซีโอ กลางกลางเลย ไม่รู้ดิโหภาพปกมัน มันดูมันดูแบบไม่มีแอคทีฟอะไรของแม่งขนาดนั้นนะแต่พอดูพีวีก็แอคทีฟนะผมรู้เลยว่า2เหตุผลที่ผมจะไปดูเรื่องนี้มันคืออะไร แต่ถ้ามันมีแค่นั้นมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมล่ะสองคนนี้ก็เคยเป็นแฟนเก่ากันมาสมัยก่อน ถ้าจบลงด้วยกันเลิกกัน แล้วพ่อแม่แม่งก็แต่งงานกันโอ้ยเอาเจอหน้ากันจากวันนี้กูเป็นพี่น้องมึงเหรอเนี่ย โอ้เดี๋ยวอนาคตมันก็ต้องมีพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์แบบรู้สึกดีกันนะ แต่ว่าเอาทำไมกูกลายระหว่างพี่น้องกับคนรักไม่ได้วะ อ๋อเพราะกูเคยเป็นคนรักกันมาก่อนไง พอรู้สึกดีกันมันก็เลยเหมือนกับเชื้อไฟปะทุอยู่แล้วแบบแบบแบบ อินเซตมินเซตอ่ะมึงเข้าใจปะ เรื่องนั้นนี่ไม่ได้เรื่องแบบใหม่ นะ เรื่องผมนี่เก่านะผู้ตรงว่าก็ไปดูเอาตลกขำๆหรือเซอร์วิสอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณเลยฮะ ชัวร์ยิ่งกว่าคือแม้ว่ามันจะค้ำคอขนาดไหนแต่ม้าไฟนี่ ตื่นเต้นกว่าค้ำคอเยอะดู โอ้โห นี่ถ้าเรื่องไหน สักเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ประกาศโปรโมทกันอย่างต่อเนื่อง จนผมแทบจะอยากจะอิกโนเรนจะตายหาแต่ก็ทำไม่ได้เนี่ยก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับถึงแม้จะชื่อยาวครับแต่ว่าผมจะอ่านให้จบนะเทนเซเคนจะ กูกูจบที่คำว่าเคนจ่าได้ปะกูไม่อ่านแล้วปลาสลามฉายตอนแรกแล้วนะครับ ผลลัพธ์เป็นไงบ้างเอ้ยแต่แหมเว็บออนไลน์ที่ใครๆก็ให้คะแนนได้มันจะไปเชื่ออะไรได้มากมาย มันต้องไปดูด้วยตาตัวเองปะนี่ก็เป็นผลงานของเรียบรูดนะ เรียบรูดทำส้นตีนอะไรบ้างโอ้ยทำบาบิลโอ้ย โอ้โหบัสเตอร์พีทออฟชิดมีซั่นก่อนตีสลามไง ครั้งนี้ กูก็เลยเลี้ยงสลามแทน อ๋อถ่ายโทษใช่ไหมถ่ายโทษใช่ไหมว่าไปว่ามาพลอตก็ไม่ได้ใหม่ะไรเลย ผู้ชายคนนึงทำงานหนักจนตาย ตื่นไม่ที เอา้าการเป็นนักจนภัย มีสกิลต่างๆนั้นนะ และเวทมนต์ ที่สำคัญยังได้อาชีพปราดเป็นอาชีพที่2โอ้ย เลี้ยงสลาม เพราะสลามข้างๆตัวแม่งให้ หนังสือเวทเทียนั้นมาจนตัวเองเป็นปราดไง โอ้โห ไม่มีเฮียอะไรใหม่เลยครับ แล้วไม่ใช่เฮียอะไรครับ นี่ มันมาจากคนเขียนคนเดิมเฮียอะไรก็ดักปาดเฮียแล้วก็อิเซไคเคจะเฮียอะไรก็เลเวลแม็กขี้โกงอะไรมึงหลุดจากนี้ไม่ได้หรอวะแต่เรื่องนี้มันมาแนวตลกแนวกาวใช่ไหมล่ะขนาดเทพแล้วก็ยังกาวยังมีอะไรปัญญาอ่อนเกิดขึ้นกับตัวเขาอยู่เพราะว่ามันก็มาแนวตีมสลามเนาะแต่ผมกลัวมันจะตลกแบบสีนิสือดิสีนิสือตลกไงอะตลกแบบฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮุยฮิฮิฮิโอ้โหแต่ต่อให้มันจะเป็นยังไงช่าง ม้าไฟดีสุด การันตีแล้ว มึงดูม้าไฟไม่ต้องมีหมาไม่ต้องมีสลาม มีม้าไฟพอ โอ้โห อ่ะ เรื่องนี้โอมากับแนวขายไวฟุ ขายสาวน้อย ตรงตรงโซได้เดโมอายุมุวะ โยเซเตกุรุกับชื่อไทยที่โคซิวกิว ขอรุกเข้าไปใกล้ๆใจเธอまだ手があるはず積んでるから認めろそれでも歩は寄せてくる 2022年ซิมเบอร์ลิงซีซั่นนี้ไม่ได้ควบอะไรหนักเอาไว้กับตัวนะแล้วก็เป็นหนึ่งใน2 เรื่องที่ซิมเบอร์ลิงควบเอาไว้เห็นเขาบ่นมาว่ามันคือทากิซังแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไอ้โง่แม่งหน้านิ่ง จนทากิซังรู้สึกโดนสะท้อนกลับเอง ก็เป็นเรื่องราวของน้องอุรุชิกับไอหนุ่มอายามุ ตอนแรกกูเข้าใจว่าอายามุนี่ชื่อของน้องเขา น้องพยายามจะลุกใส่ไอ้หนุ่มคนนั้นแต่หนุ่มคนนั้นไม่แสดงท่าทีเฮียเลยโป๊กเกอร์เฟสมาแต่เกิดหรือเปล่าเนี่ยฮะก็มันเป็นก็เป็นเสน่ห์แบบไร้เดียงสาของน้องนะความรักในวัยรุ่นแบบวัยเฟรชชี่ความไร้เดียงสาของน้องก็เป็นหนึ่ง ในคีย์หลักที่แบบเรื่องนี้พยายามจะขายโอ้ยน้องน่ารักอะไรมาไปใช่ไหมอาจจะเพราะวัยแล้วก็เพราะว่าความที่เราเจออะไรแบบนี้มาเยอะ จนมันเริ่มซ้ำซากแล้ว แนวตัวเล็กๆ บางๆ อะไรเ่งี้ด้วยอะเพียวโรลิเกิร์ลเฟรมมันเป็นมันเป็นเมตาไวฟุที่ค่อยๆตกลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะว่าด้วยความที่มันสู้แบบสาวๆ แนวต่างๆทอมบอยเกิร์ลเฟรนแฟงเกิร์ลเฮียอะไรแบบโผล่มา มันโคตรกระตุกต่อมหัวใจหนักขึ้นกว่ากว่า พวกเด็กๆโรลิกระดานบสุดไปแล้วอ่ะเอเข้าใจปะไม่ค่อยรู้สึกว่าน้องเป็นอะไรที่โดดเด่นเท่าไหร่ในซีซั่นนี้นะทั้งที่จริงๆมันควรเป็นอย่างนั้นไม่ว่าสาวน้อยคนไหนในซีซั่นนี้จะโดดเด่นมากกว่าน้อยกว่ากันอะไรยังไง เชื่อได้อย่างหนึ่งครับม้าไฟเนี่ย ของจริงดูดู โอ้โหดูกี่ทีก็ไม่เบื่อเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันครับ แต่ว่าสิ่งที่มันแปลกประหลาด แล้วก็ดูพีคกว่าเรื่องอื่นๆในซีซั่นนี้มันคือเรื่อง ออริจินอลเรื่องแรก เชลโลเอ็นเกตคิส คุณรู้สึกว่ารอมคอมสมัยก่อนอะรอมคอมผสมผสานการต่อสู้อะไรไงอินฟิสตาร์ตอสงี้หรือเฮียอะไรไงเดทอารมณ์เดทไลฟ์อะไรบ้าไปแนวรอมคอมฮาเลมสมัยนั้นเป็นยังไง เรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละครับ แบบนั้นเลยอะทั้งพอดเรื่องและกลิ่นอายเซตติ้งของเรื่องนี้มันก็คือเกาะสมมติเกาะหนึ่งที่ชื่อว่าเวรอนซิตี้นะที่ค้นพบแหล่งพลังงานใหม่แล้วก็พูดถึงพระเอกครับชูของเราที่สร้างบริษัทขึ้นมาบริษัทเล็กๆจนสาวน้อยหัวชมพูคนนี้ต้องมาดูแลแล้วก็ยังมีสาวน้อยรอบตัวอีกคนนึงเป็นแฟนเก่าของเขาก็คื คือน้องผมสีน้ำเงินคนนี้แหละ ครับ ที่คอยตามดูอย่างเป็นห่วงนะอะไรประมาณนั้นเป็นเรื่องราวแนวรอมคอมมันพูดเกิดมาแค่นี้จริง ๆ ถึงเนื้อเรื่องย่อจะพูดมาแค่นั้นแต่ฉากแอคชั่นการต่อสู้ แทบจะเป็นหนึ่งในเอลิเมนต์หลักของ PV ไม่ว่าจะเป็น PV 1 PV 2เลยนะรอมคอมฮาเร็มผสมการต่อสู้เนี้ยเราเห็นสมัยก่อนกันเยอะเนาะแต่ละเรื่องที่ทำมาในสมัยก่อน ก็เต็มไปด้วยเหล่าผู้คนที่ชื่นชอบมันมากๆทั้งๆทที่แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่า จริงๆ พล็อตตรงกลาง แม่งโคตรกากกระโหลกกลา ว่าไม่ว่ามันจะซ้ำซากหรืออะไรไงถ้าทำสนุกก็โอเคแล้ว และอนิเมะแนวฮาเลนสมัยก่อนนะครับ มันทำสนุกไงแล้วเรื่องนี้พยายามจะเอาเมตานั้นกลับมา แต่ด้วยความที่มันเป็นเรื่องออริจินอลไง งานหนักทุกอย่างมันตกอยู่ที่คนเขียนสคริปต์เพราะคนเขียนสคริปต์มันต้องเขียนทุกอย่าง คนเขียนสคริปต์ทำงานหนักพอๆกับพุ่งกลับเลย ซึ่งมันก็การันตีได้เลยว่าเนื้อหาภายในเรื่องเนี่ยแม่งไม่หมด เนื้อหาที่ซ้ำซาก แต่เราเริ่มต้นสตาร์ทด้วยความที่เป็นออริจินอลด้วยเว้ย เอาเราก็ลงงงไงว่าสุดท้าย เฮ้ย มันจะผสมผสานฮาเลมแอคชั่นรอมคอมแบบนี้ออกมาให้สนุกได้ยังไง เราสงสงสัยสงเกิดความสงสัยขึ้นในใจผมเลย ถ้าเรื่องนี้ทำดีแล้วมันได้กระแสตรงๆเนี่ย ผมว่ามันจะดึงกระแสของรอมคอมฮาเลมกลับมา แต่โอกาสที่มันจะดีจริง ๆเลยเนี่ย ไปตลอดรอดฟังเลยอะ่ะน้อยทำไมพูดว่าน้อยอะ่ะมันให้ผมได้กลิ่นอนิเมะเรื่องหนึ่ง แท็กออฟก็ชะตากรรมเดียวกันมากับเซตติ้งที่น่าสนใจ การปูเรื่องในช่วงตอนแรกที่มีบรรยากาศเฉพาะตัวแอคชั่นก็มัน อะไรก็ดูมีเพนโฟนเชียลไปหมด แต่เดินเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเฮียเดินเรื่องตอนช่วงท้าย มันจะดีขึ้นมาก แต่เปล่าเลย ซ้ำซากไอ้ควาผมได้กลิ่นว่ามันจะทำไม่ดี เพราะด้วยความที่มันโลภเกินไปกลัวว่าอนาคต เดี๋ยวแม่งแอคชั่นมันจะดรอปลงและด้วยพล็อตที่เดินเรื่องที่มันไม่แข็งให้ตัวเองของแม่งอยู่แล้วเนี่ย มันจะน่าเบื่อไอ้เหี้ยกูเดาเลยเดาขึ้นใจเลยภาพปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดแบบนั้น แต่ก็นะเราก็แค่คาดหวังว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะเพราะผมเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าแบบเออลอมคอมสมัยนี้ที่ทำกลับมาทำดี หรือกลับมาดึงเมตาพวกนี้มันจะแบบเป็นยังไงว่ามันผมก็อยากเห็นในเมะดีๆนะ อย่างน้อยเรื่องนี้มันก็ไม่แบบทำเป็นมิกซ์มีเดียแล้วกันไม่ทำเกมมือถือใช่ไหมเออฮะฮะอะไรนะมันเพิ่มโอกาสมาทำเกมมือถืออะกูดูม้าไฟล้างตาแป๊บ อีกแล้วมีกายอีกแล้วอิสไคเมคิโอเดะฮาเร็มโวฮาเร็มนี้พี่ขอสร้างที่ต่างโลกมาใกล้เคียงกับพระเอกเทพต่างโลก ก็ฮาเร็มต่างโลก นี่แหละ มากับเอลิเมนต์แนวเอจิเนี่ยนะดูจาก PV แล้วไลโนเวลเนี่ย เก่ามาก เคยมีงานแปลในเว็บตุรกีแล้วโคตรดังมาก่อนเลยดังมาก แต่พล็อตที่เก่าขนาดนี้มาทำเป็นอนิเมะในยุคนี้ไหวเหรอวะใหม่มากแต่ตอนนั้นนะความเด่นของเรื่องนี้คือแท็กเอจิเพราะงั้นก็คงจะไปดูอะไรลามก ไปอ่อน ๆ ให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยใจได้นะคินโซโนเวอร์มิวเวอร์มิวแห่งเวทสีทอง ในมหาวิทยาลัยเวทมนต์พลัสซัมมอนสิ่งมีชีวิตมาเป็นแฟมิเลียของตัวเอง โอ้ย ถ้ากูทำไม่ได้กูซิวแน่เลยเฮียสอบตกอยู่ๆได้หนังสือลึกลับมาดึงพลังมันมา ในสุดเขาก็อัญเชิญแฟมิเลียของเขาได้แต่แฟมิเลียที่อัญเชิญมา เอาแม่งเป็นพี่สาวอสูรตัวสูงมากกว่าแม่งเกือบ20เซนมั้งกูเดาเนี่ยเฮียแค่เห็นภาพหน้าปกหรือไม่ท่านดูพีบีก็รู้ชัดเจนแล้วครับว่ามือมิวเนี่ย เขาจ้องจะเล่นคุณเขาจ้องจะเล่นคุณไรโคเดสรีคอยของ A1 Picture โอ้ย เรื่องสองเหรอだからタキナ力を貸して楽しいよタキナといればさ เหมือนจำผิดครับว่าเอวันมีแค่เรื่องเดียวแต่จริงๆ มันทำสองเรื่องนี่หว่านะ เรื่องราวของเราสาวน้อยสามคนสี่คนแล้วก็ผู้จัดการร้านหนึ่งคนจริงแล้วร้านคาเฟ่เฮียเนี่ย มันคือร้านสารพัดรับจ้างครับทำหาแล้วก็ได้แม้กระทั่งปราบซอมบี้หรือสู้กับสัตว์ปราตัวยักษ์ก็ช่างเอเวอร์วอร์เดอะฟอกตอนแรกอะผมนึกว่าจะมาแบบเดนเอสแม่งดูพีไปเรื่อยบลูอาร์คายดีแอนิเมชันหรือเปล่าไอ้เฮียมันก็เป็นแนวที่แอบตรงจริตผมส่วนหนึ่งนะแล้วก็แบบนี่โอ้โหสิ่สำคัญยังมีสุดยอดตัวละครนี่โอ้โหเบสอนิเมะแน่นอนไอ้เฮีย แต่แต่ก็งั้นงี้ครับเบสคาแรคเตอร์ว่ามาไวก้า ก็ชัดเจนอยู่แล้วครับมีใครมาไฟเบสคาแรคเตอร์โอ้โหดูโอ้โหโอ้โหความภูมิใจนี้ อิเซคายโอจิซัง เป็นเวลากับ17 ปีที่คุณลุงคนหนึ่งครับได้สลบสลายไปหลังจาการโดนรถชนนะ ตื่นขึ้นมาอีกที ได้ความว่าตาลุงเนี่ยสิปีที่ผ่านมาแม่งไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกครับ แล้วก็หอบเรื่องต่างโลกมากมายมาเล่าให้หลานฟังเล่าไปเล่ามา เอ้า เฮ้ย ไม่โม้ดีกว่าไม่เสกเวทได้หมดดูคอนเซปต์แล้วมันน่าสนใจนะเพราะรีเวิร์สอิเซคายจะไม่ค่อยเห็นบ่อยขนาดนั้น แล้วก็รีเวิร์สอิเซคายที่มาแบบเป็นเชิงเล่าเรื่องแบบนี้ เออดูฝันดีดูฝันดีแต่รีเวิร์สอิสไคหรือจะไปสู้อิสไคของแท้ได้และอิสไคของแท้ของเรา มีม้าไฟ นี่ โอ้โหเนี่ย ของจริง เนี่ย ของจริง ไซคินยาโตตะเมดกะอากาชิ เมดคนนี้มีพิรุษผลงานของซีโอเบลดและซิงเบอร์ลิจ้างเมดคนใหม่ขึ้นมาชื่อลิลิตคุณหนูของเราเอาสงสัย โอ้ดิเมดคนนี้ดูมีความน่าสงสัยมากเลยทำไงวะเนี่ยกูต้องเฝ้าดูทุกฝีก้าวผูกพันกันซะอีกเอ้าเอ้าอ้าวอ้าแล้วมึง อันเนี้ยประมาณแบบคุณจ้องจะเล่นเขาแต่จริงอ่ะเขาจ้องจะเล่นคุณเขาจ้องจะเล่นคุณคุณผู้ชมมุสเมโตเซวากาคาริ พี่เลี้ยงเด็กยากุซ่ายากุซ่าใช่ไหมรับเป็นพี่เลี้ยงเด็กของหัวหน้าแคลน และไอคนพวกนี้กูว่าการันตีว่ามันก็เป็นกลุ่มยากุซ่าเหมือนกัน แล้วก็แบบต้องมาเจอเรื่องปั่นป่วนอะไรเงี้ยนะ ขายตัวละครชายได้บ้าง แต่ผมเดาว่าน่าจะขายน้องสาวโลลิตัวเล็กน่ารักมากกว่านะอู้น่ารัก เป็นที่รักของทั้งแม่ยกทุกคนแล้วก็ของทั้งแมนชายทั้งหลายเลย อิสคายะเคียวคุตาโร่เี่ย เป็นหมอยา เป็นหมอพิสั์เต็มตัวฮ่โซเลม โตเกียวเหมียวเหมียวนิว ผมจำได้ว่าผมเคยดูมันอยู่ในสมัยก่อน ไม่ได้แก่นะนะ ผมดูรีลันนะ ก็เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วก็กลับมาทำอนิเมะใหม่อีกสักครั้งหนึ่ง ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการรีเมคหรือภาคต่อแน่ผมคิดว่าเป็นรีเมคนะเรื่องหลังๆนี้ก็ข้ามไปครับ ไม่ค่อยมีน่าสนใจแล้วไซวิชจักรวาลไซวิชเลิฟไลท์ซูเปอร์สตาร์ภาค2อูโตทันเทเนเรื่องของภาคนี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบต่อมาทันทีเลยหลังจากเหตุการณ์ของดับเบิลจบลงนะ จริงๆเขียนเป็นมังงะมานานแสนนานแล้ว อยู่ๆก็ประกาศทำอนิเมะอะดัปเทชันมาในปีนี้เออรอมานานแล้วล่ะเออกูรอมานานจนกูลืมไปแล้วซ้ำเนี่ยแบบเข้าไปเลยดับเบิลเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหาอะไรเออครั้งนี้ไม่แน่ใจครับว่าเรื่องย่อเป็นไง เพราะขี้เกียจอ่านแล้วครับ แต่ว่าที่ชัวร์กว่าก็คือแบบสาวที่เขาตามสืบเป็นตัวละครใหม่ของรุ่นภาคนี้ อนิเมะขึ้นเยอะเลยครับ แล้วก็ดูแบบเป็นโฉบเฉี่ยวขึ้นมามากฮะทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้จะมีบุญเก่าของภาคดับเบิลครับ แต่ก็นะ สู้ม้าไฟไม่ได้ คนละคนละ มวยคนละไซส์กันเลยบอกก่อน แวนการ์ดวิลเรสโอ้ วิลเรสนี่คือแบบคือจะแต่งไงคือจะแต่งหญิงแล้วใช่ไหมโอเคแล้วนี้ก็ไม่มีแล้วครับจบฮ่าอนิเมะซีซั่น จบไปหมดแล้วแล้วก็ภาคต่อก็คือวันพีทอะไรว่าไปตืดตืดตืดตดมีภาคต่อของซีซั่นที่แล้วยังฉายไม่จบก็คือซัมเมอร์ไทม์เรนเดอร์กับกาโกโนะอะไรสักอย่างนี่แล้วก็นี่โอนเอโจโจภาคโซนโอเชียนโอ้ย ผ่า2ก็มาจนได้นะ โจโจอาจจะดูมีคนหายเยอะแต่มันไม่ใหม่ครับ ที่ใหม่จริงนะครับไซเบอร์พังเอชรันเนอร์เจโดเจโดมันจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เบสจากพระเอก ภาคเกมที่เป็น V หรืออะไรยังไงนะมันเป็นเรื่องราวในเซตติ้งเดียวกัน ซีรีส์ไซเบอร์พังต้นต่อของมันอ่ะมันคือเทมเบิลท็อปอาร์พีจีนะครับ ถูกทำมาอย่างนานแสนนานแล้วนะบอกก่อน แล้ว มันก็ต่อยอดออกมาเป็นเกมในภายหลังหลาย ๆ เกมจนกระทั่งเป็นไซเบอร์พัง2077 เนี่ย ถึงแม้จะเป็นคนละเกมถึงแม้จะเป็นรายการ แต่ว่าเซตติ้งมันต่อยอดมาเรื่อยๆมาอย่างยาวนาน เพราะฉะนั้นการวูฟครั้งนี้ไม่ใช่แค่การโปรโมทเกมอย่างเดียวผมเดานะ มันน่าจะเป็นการโปรโมท เซตติ้งของแม่ง แล้วก็ทำให้คนเนี่ย อยากจะเล่นเกมมากขึ้นหรือแม้กระทั่งบางคน ถ้าเขารู้ซับเคาเจอร์ว่าแบบ เอ้ยมี TRPG ไหมก็อยากเล่นขึ้นอีกแค่เพราะในความที่มันเป็นอนิเมะด้วยไง มันก็จะแบบเออ เราจะเห็นความโฉบเฉี่ยวของการนำเสนอตัวละครนู่นนั่นเยอะยิ่งกว่า แล้วขายสาวคนใหม่ได้โอ้ย ไม่รู้จะเรียกไปฟูดีไหมนะคาเคกุรุยทวิน ทำโดยแมปป้าตัวละครเดินเรื่องหลักจะเป็นแมรี่จังดูเรื่องนี้มันเอารสชาติของการพนันไม่ได้ครับดูเรื่องนี้มันเอาสันดานดิบของตัวละครล้วนๆนี้แล้วสันดานดิบมันโคตรคินเลยบางทีแล้วมันเป็นศิลปะการเดินเรื่องนะ OVA OVA เป็นสกิโตมิยาโนโอเรื่องเกย์ของซิโอดีนแล้วก็อาริฟุเรตะผมเชื่อแล้วมีคนตามอยู่อะบูวี่มา นี่วันพีทฟิล์มเรด อันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าจะพูดถึงแชงมากเป็นพิเศษนะยูรูแคมบูฟี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการรีแคปไหมหรือว่าเป็นการทำบูฟี่ใหม่เลยซอสอาร์ออนไลน์โปรเกสสี่บูฟี่ภาคคุรากิยูยามิโนสเกอร์โซอะไรแบบกูอ่านผิดนะผมไม่ได้ดูโปรเกสสี่ภาคที่แจมเอามาฉายนะว่าถ้าที่ผมได้รับรีวิวมาจากเพื่อนที่เขาไปดูเนี่ย เขาบอกว่าโปรเกสสี่ดูหรือไม่ดูก็ได้ สรุปคือไม่ต้องดู อ้าว อ้าว อ้าวาวนัสือเอโน ทูนเนลหนุ่มเยโนมูวี่ แล้วก็บาคุเทนมูวี่ แล้วก็โอ้ นี่ก็เป็นมูวี่อีกเรื่องหนึ่งของภูมิกับเพนกวินไฮเวย์อะอุตะ พลิน นู่นนี่นั่นไรว่าไปโอโซมัสึกันดั้มอะแล้วก็ต่อด้วย ต่อพิเศษครับ เหมือนได้ยินว่า นี่แหละลูวี่2ีในที่สุด ในที่สุดก็เปิดตลาด อนิเมะแล้วเสียทีไม่รู้ถ้าไม่รู้จักรูบี้รูบี้เขาเป็นแอนิเมชัน 3D ในการเดินเรื่องราวเป็นหลักของทางฝั่งฝรั่งมาก่อนนผมไม่ลงรายละเอียดเยอะมากนะ แล้วว่าไปว่ามาครับซีรีส์รูบี้เนี่ย แม่งประสบความสำเร็จมาก เหมือนกูได้ยินว่า ภาคนี้จะเป็นการเปิดซีรีส์รูบี้ในรูปแบบอนิเมะเสียทีทำโดยชาร์ปเลยนะ เยโตต่อให้แม่งมันจะไม่ประกาศอนิเมะแต่ผมดูรูบี้เยอะขึ้นนะ บ่อยขึ้นด้วย ในรู3-4 ไม่มีอะไรละพอละจบจบแล้ว จบพูดกันตามแบบมุมมองผมก็คือ ผมว่าเรื่องระดับพักการของซีซั่นที่แล้วที่มาแบบชัดเจนว่ามึงจะครองซีซั่นเยอะ เรื่องภาคต่อที่ดูป๊อปก็ดูเยอะ เรื่องม้ามืดก็มีเรื่องดีๆ ที่ไม่ต้องเป็นม้ามืดก็ได้ ก็มีระดับหนึ่งของแม่อีก ผมว่าซีซั่นที่แล้วมันดูเกินไปนิดนึงในเรื่องของแบบความครบคันของมันถึงแม้ในไอจำนวนอนิเมะที่ไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้น แต่ซีซั่นนี้อนิเมะไตเต้นใหญ่ๆเห็นชัดเลยไหมเห็นชัดครับ แต่มันป๊อปมากถึงขนาดเดินขาเบียดมาแต่ไกลเลย ไม่มีเลยอะไรแบบนั้นให้เห็นเลย แล้วก็ที่สำคัญก็คืออนิเมะที่แบบ stand alone อนิเมะแบบเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เพิ่ง adapt adopt ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ยังดูรัศมีไปไม่ถึงฝั่งฝันเท่าที่เห็นแบบแค่รัศมีเฉยๆ ผมก็เลยแอบมองว่าซีซั่นนี้อาจจะ drop ไหมหมอยาก็มิด เรื่องเหมียวเหมียวก็ไม่ไม่น่าจะดังและให้เด็กด่วนัวเฉยๆ อ่ะโอจีซังคนเนี้ยเนื้อหาก็ราคาถูกกวูาแล้ว เวอร์มิวก็น่าจะได้เป็นเป็นมีมเวอร์จิลสเตตัสเลี้ยนะเนี่ยขนาดน้องคนนี้ที่จริงๆ แล้วเขาควรจะป๊อปกว่านี้พอดีมาโผล่ซีซั่นที่เจอกับแวมไพร์เข้าไป โอ้โหหน้าซีดปาดสลามหวังที่จะได้ เรื่องนี้ก็หวังได้เซอร์วิสไหมอันนี้ก็กูว่าหลังๆเดี๋ยวจะกลายเป็นเฉพาะกลุ่มเนี่ยก็นั่นนะใครจะไปรู้ล่ะสุดท้ายซีซั่นที่แล้วสปริง2022 โอ้ยมึงเอ้ย โหดร้ายมาก แม่งโคตรเจ๋ง เจ๋งมากๆ ช่วยไม่ได้นะ มันมีแอนิเมะแมสแมสของแม่งที่แบบอันนั้นอยู่แล้วก็อะไรนะ ดีกว่าฟูเวทัลอลเคมิสโผล่มาอีกเรื่องหนึ่งอีกนะใช่ก็ขอให้คุณหาพื้นที่ของคุณในซีซั่นนี้ให้ได้ แล้วก็สนุกกับมันแล้วก็อยู่กับมันต่อไปจนกว่าถึงซีซั่นหน้า เพราะซีซั่นหน้า เดี๋ยวมึงก็จะเจอกับ number one ซีซั่นนี้สนใจเรื่องอะไร มีความคิดเห็นพูดต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไง ก็ลองมาเสนออะไรยังไงมาพิมพ์คอมเมนต์อะไรกันได้ เน้นว่าพวกคุณพิมพ์แล้วได้พูดคุยกันเอง น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด แล้วผมได้อ่านน่าจะเป็นกำไรอีกทีหนึ่งนะอะไรประมาณนั้นถ้าเรื่องไหนมันฉายแล้วก็บอกผมก็ได้ครับว่าเรื่องนั้น มีอารมณ์เป็นยังไงบ้างฝากไว้แค่นั้นแหละนะอยากจะรู้ความเห็นทุกคนนะคลิปหน้าผมจะวางแผนทำคลิปหน้าไม่ใช่วางแผนอะกูกูกูทำแล้วเนี่ยแต่ยังทำไม่เสร็จนั่นคือคลิปของเบงของเรานะครับเดี๋ยวจะทำให้เสร็จแล้วก็เอามาลงนะแล้วก็พอลงเสร็จปั๊บจะทำอนิเมะเรื่องอะไรต่อผมอาจจะเปิดโหวตแต่ที่ชัวร์ยิ่งกว่าคือ ถ้าซีซั่นนี้มันเป็นอย่างที่ผมคาดการเอาไว้ ผมอาจจะยังไม่ทำอนิเมะเรื่องไหนเลยในซีซั่นนี้ หลังจากจบโขงหมิงนะ แล้วก็ย้อนกลับไปทำอนิเมะบางเรื่องเกี่ยวที่มันมาจากสปริงหรือว่าจากซีซั่นเก่าๆ ไม่รู้ผมวางแผนแบบนี้ไปเยอะมากแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการที่กูหมดพาชั่นในซีซั่นนั้นแล้วกูก็ไม่ทำคลิปเฮียเลยจนคลิปแม่งออกไปแค่2คลิปในซีซั่นนั้นโคตรปัญญาอ่อนเลย แต่การหมดพาชั่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักจริงนะครับนี่บอกก่อน อันนี้กูหมดพาชั่นมาเป็นปีแล้วเนี่ย พยายามจะกู้ไปเรื่อยแต่มันขึ้นลงขึ้นลงเข้าใจไหมแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ผมผมก็ลองแค่ผมจะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะเราเป็นว่าบอกมาแค่นี้แล้วกันสถานการณ์ตอนนี้เอาเป็นว่าก็จบคลิปต่อเพียงแค่นี้เนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้กดแชร์ให้ด้วยครับจะดีมากเลยมันจะเป็นการดันช่องนี้ แล้วก็ดันคลิปนี้เข้าสู่อัลกอริทึมของ YouTube นะ ผมจะได้ไม่ต้องลำบากใจตอนที่แบบทำคลิปใหม่ๆมาแล้วรู้สึกว่าเออกูซอลตี้ตอนที่วิวมันน้อยกว่าที่คิด ทั้งนั้นที่กูลงความพยายามเยอะ อันนี้เพจความคิดเห็นส่วนตัวแล้วเอออันนี้คือแบบเรื่องส่วนตัวกันแล้วเออไม่เป็นไรก็จบคลิปแค่เพนี้ครับไปเจอกันสี่ยาบายจ้า